สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง่อกหล่อพลาดด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดอะคาเดมี่ก็มาฟังทางนี้เลยนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลมาแนะนำสำหรับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากจะเข้าสโมสรนี้นะครับก็ใครที่อยากจะเข้าสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดอะคาเดมี่เนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมฝีมือเตรียมทักษะที่เราฝึกซ้อมมากันเป็นปีๆเนี่ยเตรียมไปให้ครบครับก็คือมีเท่าไรใส่ไปให้สุดครับมีร้อยก็คือใส่ร้อยยี่ไปเลยครับ ก็เป็นโอกาสคัดตัวเนาะสำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจนะครับ ก็ สำหรับอะคาเดมี่นี้นะเขาเปิดคัดตัวทุก ๆ ปีครับปีละ 3 รุ่นนะครับ ก็คือรุ่น 10 ปี 11 ปี12ปีก็คือเกิดระหว่าง ปีพศ2551 ถึงปีพศ2553 นะครับ ทางสโมสรเนี่ยก็จะเปิดคัดอยู่ที่ช่วงเวลาประมาณเดือนพฤศจิกานะครับของปีนะครับแล้วแล้วแต่นะครับก็ได้ทำการเปิดคัดเลือกสนามที่ 2 ด้วยนะครับมี 2 สนามนะครับก็คือบางบ่อนะครับ แล้วก็บางทีก็ไปสนามเขากระโดงนะครับ หรือก็เป็นสนามของฝึกซ้อมของบุรีรัมย์เองนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่เขาจะจัดตรงไหนนะครับ ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยก็จะคัดเด็กเหลือแบบ 17 คนนะครับจากทั้งหมด 3 รุ่นนะคือแบบโหดมากนะครับจากแบบว่ารอบก่อนๆเนี่ยมี 59 คนมีแบบโอ้มีเป็นคนสมัครเป็นร้อยเป็นพันนะครับก็คือคัดเหลือ 17 คนที่จะเอาเข้าสู่คาเดมี่นะครับคือแบบโหดโหดจริงๆโหดจริงๆ ยอมรับว่าเขาก็คุณภาพนะครับสำหรับคาเดมี่นี้ก็ไม่แปลกนะครับ ที่มันจะเป็นแบบว่าเบอร์ต้นๆของอของไทยนะครับก็ไม่แปลกเลยส่วนรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะเอาเข้ากี่คนอันนี้ก็อยู่ที่ว่า แต่ละปีด้วยนะครับคือ รุ่น 10 ปี 11 ปี 12 ปีเนี่ยบางทีรุ่น 10 ปีก็เอา 10 คนแบบนี้แต่ก็ก็ไม่ถึงครับอันนี้สมมตินะครับรุ่น 11 ปีก็เอา5คนรุ่น12ปีเอา2คนอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็น่าจะมากกว่านั้นเนาะเขาจะแบบเนาะมันมันอยู่ที่เขาจะจัดนะครับ ก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโหดนะครับสำหรับอะคาเดมี่นี้ก็ต้องแบบว่ามีฝีมือแบบจริงๆนะครับก็นะใครที่ฝึกซ้อมมาเป็นปีๆเนี่ยก็มีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับบอกเลยว่า คัดเนี่ยถ้าปีนี้ไม่ติดปีหน้าก็มาใหม่ได้ครับ อย่าเพิ่งเสียใจเนาะแล้วก็กลับไปพัฒนาตัวเอง ดูข้อผิดพลาดของตัวเองนะครับ ว่าเราผิดพลาดตรงไหนว่า เราแบบว่าสู้คนอื่นไม่ได้ตรงไหนเราก็เก็บคนนี้ดูจากคนนี้แล้วก็เก็บไปฝึกใส่ตัวเราเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะเคยชินเองนะครับ ก็บอกเลยว่า ฝันไม่ไกลครับ ถ้าเราพยายามนะ ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับ ก็รุ่นสิบปีเนี่ย ปีที่แล้วนะครับปีหกสามรับทั้งหมดเก้าคนนะครับ แบบโหดมากนะครับ รุ่น 11 ปี รับทั้งหมด 4 คน แล้วก็รุ่น12 ปีก็ 4 คนครับ บอกเลยว่านะก็สู้ๆนะครับสำหรับทุกๆ คนที่เตรียมตัวจะไปคัดในปีหน้าหรือปีต่อๆไปเนี่ย ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ แล้วก็ทั้ง 3 การคัดเลือกเนี่ย ทั้ง 3 รุ่นเนี่ย ทั้ง3รุ่นนะครับ ก็คือแบบมีแต่ตัวแบบเป้งๆทั้งนั้นเลยนะครับ ถ้าใครเคยแบบว่าเคยแข่งกับทีมบุรีรัมย์อะคาเดมี่นะครับ ก็จะบอกเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะเก่งนะครับ แต่ก็ถามว่าเป็นทีมที่แข็งไหม ก็แข็งนะครับ ก็เป็นกำลังใจก็ทั้งนี้ที่นักเตะเยาวชนเนี่ยที่ต้องมาร่วมร่วมแบบว่าจะมาคัดเลือกนะต้องเตรียมเอกสารต้องมีดังนี้นะครับหนึ่งรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว2รูปนะครับเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนนะครับสมมุติว่าเด็กชาย เด็กชายรักฟุตบอลนะครับก็เขียนชื่อเขียนนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับ สำเนาบัตรประชาชนผู้ร่วมคัดเลือกนะครับ เขียนชื่อพร้อมเบอร์โทรผู้ปกครองนะครับ แล้วก็กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อมนะครับ หน้าสนามไม่มีจุดถ่ายเอกสารนะครับ อันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ให้ดีๆ ก็ถ่ายไปเผื่อๆได้เลยนะครับ อย่างน้อยๆก็เป็นประโยชน์กว่า ก็มีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับ ถ่ายไปเผื่อๆก็แน่นอนครับว่าเขาก็มีเบอร์โทรติดต่อ มี ติดตามความความเคลื่อนไหวเนี่ยได้ที่แฟนเพจบุรีรัมยูไนเต็ดแล้วก็บุรีรัมยูไนเต็ดอะคาเดมี่นะครับสองสองเพจนี้เนาะก็คนติดตามก็ค่อนข้างที่จะมากนะครับ ก็แนะนำว่าใครที่มีโอกาสได้เข้าไปคัดเนี่ยไม่ติดปีนี้ปีหน้าก็มาใหม่นะครับ ถ้า เราก็ไปปรับปรุงตัวเองนะครับ ว่าเราผิดพลาดตรงไหนเราควรจะแก้ตรงไหนก็สู้ๆนะครับอย่างน้อยๆเราก็มีโอกาสได้ลองทำในสิ่งที่เรารักนะครับ อย่าเพิ่งไปหมดไฟเนาะตอนนี้ก็คือโควิดนะครับอาจจะไม่ได้ เล่นกัน ฝึกซ้อมอะไรกันมากมายนะอาจจะแบบ work from home แบบอยู่บ้านนะครับ แต่ช่วงนี้ก็รู้สึกสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้นแล้วนะครับในในหลาย ๆ จังหวัดเนาะ ก็สามารถที่จะเตะบอลได้แล้ว ส่วนลีกสูงสุดของไทย เราก็สามารถที่จะทำการแข่งขันได้แล้วนะครับ จากที่เราหยุดมานานนะครับ บอกเลยว่ามันแต่ใครที่หมดไฟไปแล้วก็ขอให้ปลุกตัวเองขึ้นมาครับเพราะว่าโอกาสมันยังมีอยู่นะครับ สำหรับ คนที่อยากเป็นนักกีฬาอาชีพเนาะ รายได้ก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ส่วนใครที่เป็นห่วงเรื่อง การนอนหอเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าอาจจะต้องปรับตัวเองนิดนึงนะครับเข้ากับเพื่อนให้ได้ แล้วก็ต้องอยู่กันไปเดี๋ยวมันก็จะชินไปเองครับแล้วเราก็จะรักเพื่อนๆ ในทีมเองนะครับยังไงเราก็ต้องเล่นเป็นทีมครับ เพราะว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ย มันก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ชนิดหนึ่งนะครับ ให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับ แล้วเราก็จะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ ส่วนเรื่องที่เราจะไปเป็นแบบเป็นสตาร์เป็นอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าก็ต้องให้ขยันซ้อมนะครับยังไงก็ต้องแบบว่าห้ามแบบขาดซ้อมอะไรแบบนี้ห้ามขี้เกียจนะครับ ถ้าจะอยากเป็นสตาร์แบบ แบงค์สุพนัทแบบหนึ่งชานลงแบบนี้ที่เขาเก่งๆนะครับก็บอกเลยว่ามีอีกหลายๆคนนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อมาก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับใครที่มีใครเป็นไอดอลนะครับ ก็ให้ขยันแบบพี่เขาไว้นะครับ เพราะว่าเราก็จะได้เป็นสตาร์ในวันหนึ่งนะครับถ้าหมดรุ่นพี่เขาเราก็ต้องขึ้นมาแทนนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ที่ชมคลิปนี้จนจบนะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนเลยนะครับ ก็วันนี้ก็อยากมาประชาสัมพันธ์บอกเกี่ยวกับ คาเดมี่บุรีรัมยูไนเต็ดนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเอา 17 คนเนาะเข้าอะคาเดมี่ของเขานะครับก็แต่ละรุ่นก็จะมีไม่เท่ากันนะครับ รุ่น 10 ปีก็จะเยอะหน่อยวันนี้ลาไปก่อนครับ บ๊ายบายครับ